กระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีทำให้เกิดการทะลักทลายของข้อมูลและสารสนเทศ จึงทำให้มีการนำระบบสืบค้นสารสนเทศอัตโนมัติ เข้ามาใช้เพื่อลดสารสนเทศที่เกินความจำเป็น ซึ่งห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ หลายแห่งใช้ระบบการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงหนังสือ วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine เป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ผู้สืบค้นควรศึกษากระบวนการการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มจากกำหนดคำค้นลงในระบบ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นในเว็บที่เป็น Search Engine คำถาม หรือคำที่ใช้ในหนึ่งคำจะไม่ได้คำตอบเดียวกัน แต่อาจจะมีสารสนเทศหลายชิ้น ซึ่งตรงกับคำถามที่กำหนดลงในระบบ ซึ่งมีความตรงอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ผู้สืบค้น ควรต้องรู้ในสิ่งสำคัญดังนี้ 1. Know h a t ผู้สืบค้นต้องตระหนักรู้ว่า ตัวเองต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องอะไร 2. Nowhere ผู้สืบค้นต้องรู้ว่า แหล่งที่ตนเองจะไปสืบค้นนั้นอยู่ที่ไหน หรือรู้ว่าจะสืบค้นได้จากช่องทางใด 3. Know how ผู้สืบค้นต้องรู้ว่า จะใช้วิธีการอย่างไรในการสืบค้น